สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักลายโคเชพื้นฐาน เป็นลายดอกไม้ ฟูหกกีบนะคะ หรือที่เราจะเรียกกันว่าลายดอกพิกุลค่ะ พี่จะสาธิตเป็นแผ่นยาวนะคะ เวลาเราเริ่มตามผังที่พี่เขียนนะ เวลาเราเริ่มเราจะเริ่มจากฐานด้านล่าง ทีนี้ถ้าเราต้องการทั้งหมดจำนวนกี่ดอกก็ให้นับจากด้านล่างตรงนี้นะคะ ตัวนี้ถ้าเราดูลาย เราจะเห็นเป็นดอก อันนี้ดอกที่หนึ่ง ดอกสอง ดอกสามนะคะแล้วฝั่งนี้เป็นอย่างละ ครึ่งก็คือสี่ดอก ถ้าเราขึ้นทั้งหมดตรงนี้ ห้าช่วงเราจะได้สี่ดอกนะคะ เราสามารถเพิ่มได้นะคะ ความกว้างของตรงนี้ พี่เมย์จะสาธิตวิธีการขึ้นด้วยห้ากีบ เป็นแถวที่หนึ่ง แถวที่สองจะขึ้นแบบนี้นะคะ แถวที่สอง คู่นี้มันจะรวบเข้าด้วยกันก่อน แล้วมันจะรวบสามกลีบนะคะ หนึ่ง สอง สามเข้าด้วยกัน รวบหนึ่ง สอง สาม หนึ่ง สองแล้วก็สาม เวลาจบจะจบด้วยสามกลีบค่ะ หนึ่ง สองสามจบตรงนี้ พอขึ้นแถวที่สาม ชุดที่หนึ่งมันจะรวบทั้งหมดสี่กลีบเลยนะคะ อันนี้หนึ่ง สอง สาม สี่ หลังจากนั้นวนมาทางนี้ค่ะ วนมาทางจากซ้ายมาขวา หนึ่ง สอง สาม หนึ่ง สอง สาม นี่นะคะ แล้วก็จบด้วยสองกีบ ขึ้นข้างบนแถวที่สี่จะถักเหมือนแถวที่สอง พอแถวที่ห้าจะถักเหมือนแถวที่สาม ถ้าคุณจะถักลายนี้ได้นะคะ พี่เมย์แนะนำให้คุณลองหัดถักลายที่เป็นลาย ดอกไม้ฟูสี่กีบค่ะ ดอกไม้ฟูสี่กีบ งานที่ถักออกมาจะเป็นแบบนี้ ให้คุณลองหัดดึงลายที่เป็นลาย การถักดอกไม้ฟูแบบนี้ก่อน ถ้าคุณถักลายนี้ได้นะคะ ถักเป็นลายดอกไม้ฟูหกกลีบก็ไม่ยาก ลองหัดลายนี้ดูก่อน ลายที่ใช้ถักนะคะ จะเป็นลายพันควัก หรือที่เราเรียกกันว่าลายทีค่ะ นะคะ ของพี่เมย์จะเรียก half double crochet นะคะ ก็ไหมที่ใช้สาธิตนะคะ พี่เมย์จะใช้เป็นไหมพรมขนาดสี่พายค่ะ เวลาถักถักเส้นเดียว หัวเข็มใช้เข็มหัวใหญ่นิด นึง พี่ใช้ 2.75 เพราะมันจะมีการรวบ3กีบและ4กีบนะคะ แล้วพยายามเลือกตรงนี้ที่เป็นช่วงยาว เรามาดูวิธีเริ่ม วิธีเริ่ม ป้อนไหมเข้าไปที่มือ ไม่แนะนำให้ใช้วิธีพันแบบนี้นะคะ ให้ใช้วิธีพาดผ่าน แล้วไหมมันจะดึงผ่านได้อย่างนี้ ลายนี้จะเหมาะกับการใช้พาดนะคะ เพราะว่าลายมันจะถูกดึงออกมาเนี่ยค่ะ มันจะเลื่อนผ่านนิ้วออกมาได้เลย เริ่มคล้องไหม แล้วดึงตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่ง ตรงนี้ล็อกให้แน่นนะคะ ตรงนี้ ลายที่เราเริ่ม นี่นะคะ ดึงสูง สูงตามชอบ แล้วเอานิ้ว นิ้วกลางกด นิ้วนางจะเป็นตัวสาวใหม่ค่ะ ตามชอบนะคะ ลงไปที่ช่อง ดึงห่วงขึ้นมา หนึ่งครั้ง สองค่ะ พี่จะดึงแค่สามนะคะ ใช้นิ้วนางนะคะ ช่วยดันไหมลงไปนะฮะสาม ตอนที่เราจะรวบเอามือจับเส้นนี้ไว้แล้วรวบ เอาหัวเข็มนะคะ แทงลงไปที่ ตัวห่วงตัวนี้ ดึงห่วงออกมา แล้วรวบ เป็นการถักซิงเกิลโคเชลายจะเป็นแบบนี้ พี่ดึงแค่สามนะคะ ลายจะมาออกมาอ้วนๆฟูๆอ้วนหรือไม่ฟูหรือไม่และสวยหรือเปล่าขึ้นอยู่กับแรงมือเรา นะ นิ้วกลางกดนิ้วนางนี้เป็นตัวเลื่อนห่วงมา นับค่ะ หนึ่ง ตัวที่สอง ถ้าเอานิ้ว นิ้วนางกดลงมา เราจะสาวได้ง่าย สามค่ะ พอสามเสร็จแล้วจับห่วงนี้ไว้ วิธีจับนะคะ พี่จับแบบนี้นะ เอาเข้าไปอยู่ในนิ้วนี้ นิ้วกลางกับ นิ้วนางค่ะ หนีบ ไว้ แล้วหัวไม่โป้งจับ ดึงห่วงขึ้นมาแล้วรวบ ต่อค่ะ สาวขึ้นมาก่อน นิ้วกลางกด นิ้วนาง นิ้วนางดันห่วงออกมา ลงไปที่ช่อง หนึ่ง ดูนิ้วนางพี่นะคะ สอง ไหมมันจะถูกเลื่อนออกมาจากมือด้านซ้ายสาม จับตรงนี้ รวบเอาหัวเข็มลงไปที่ช่องที่เราจับดึงห่วงออกมาแล้วรวบ พี่จะ ขึ้นทั้งหมด ถ้านับจำนวนหลักด้านล่างนะคะ ทั้งหมดห้ากีบ เราได้สามแล้วค่ะ ต่อไป อันที่สี่ หนึ่ง ตัวที่สอง ตัวที่สาม ขนาดนะคะจะขึ้นอยู่กับ ไหมที่เราใช้ค่ะ แล้วก็ตัวที่เราดึง ถ้าเราดึงสูงก็จะได้ตัวใหญ่ ถ้าเราดึงเตี้ยมันก็จะแน่น ดึงสามดึงสี่ดึงห้าได้หมดนะคะ พี่เมย์ดึงแค่สาม ถ้าใครออกมาแล้วมันไม่ออกมาเป็นป้องป้องฟูฟูแบบนี้นะคะ ต้องหัดดึงนะคะ ลายนี้จะสวยไม่สวยอยู่ตรงฟูฟูเนี่ยค่ะหัดดึงหัดประคองค่ะ นิ้วกลางกดนิ้วนาง ดันลงมา ถ้าคุณเอาไหมผ่านมือเหมือนพี่คุณจะทำได้ง่ายสองนะคะ สามนิ้วโป้งกับนิ้วกลางข้างนี้จะเป็นตัวจับงานให้อยู่ต่อไป นี่นะคะ เอานิ้วเอางานเข้าไปอยู่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วกลาง แล้วเอานิ้วโป้งเนี่ยกดหมายไว้ หนีบมันไว้อะค่ะ แล้วก็ลงตรงนี้ซิงเกิลโคเชเราได้แล้วค่ะ แถวที่หนึ่ง แถวที่หนึ่งหน้าตาแบบนี้ เราจะขึ้นแถวที่สอง แถวที่สองเราขึ้น ดึง ขึ้นมาก่อนรวบ นี่นะคะ ดึง หนึ่ง สอง นิ้วนางนะคะ ดันลงมา สามเราจะรวบสองนะคะ เราค้างไว้ก่อนนะเอานิ้วนาง แล้วลงตรงนี้ ลงช่องนี้เลยนะเห็นไหมคะหนึ่งสอง สาม สี่ ห้า ถ้าไม่ให้งง ใส่มาร์กเกอร์ไว้ ี๋ยนะพี่ใส่มาร์เกอร์ฮะ จะได้รู้ว่าตรงนี้ อ่ะ เป็นช่องที่ห้าแบบนี้ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า มาดูวิธีจับตัวนี้ นิ้วกลางจับ นิ้วนางดันมา ลงตรงนี้ค่ะ ดึงสาว แล้วปล่อยนิ้วนาง หนึ่ง สอง สาม พอครบสามแล้วนะ เอามือจับลงไมเอาหัวแม่โป้งดันไหมไว้ รวบผ่าน แทงลงไปที่ห่วงที่เราเอามือกดไว้แล้วรวบเนี่ยค่ะ แถวที่ขึ้นแถวที่สองหน้าตาจะเป็นแบบนี้ ต่อไปนะคะกีบที่สองมันจะรวบสามกีบนะ ขึ้นกีบที่หนึ่ง แถวที่สอง แถวที่สองอันแรกจะรวบสองกลีบเข้าด้วยกันหน้าตาแบบนี้ ค่อยๆทำ ตามนะคะ ค่อยๆทำตาม ค่อยๆดูตามพี่เมย์ทีละแถว ต่อไปค่ะ เราจะรวบสามกลีบ ดึงค่ะ หนึ่ง สอง ตัวที่สาม นิ้วกลาง จับนิ้วนาง เนี่ยค่ะ ลงอันนี้นะ อันที่สองนะคะ หนึ่งค่ะ สอง สาม สองแล้วนะคะ ต่อไปอีกกีบหนึ่ง เอานิ้วกลางกด เอานิ้วนางรวบลงตรงนี้ รวบสามกีบนะคะ เราต้องหัดประคองไหม พี่เมย์แนะนำให้คุณลองถัก CRO ศูนนย์หึ่ง สามเก่อน แล้วคุณจะถักลายนี้ได้ งานออกมาจะเป็นแบบนี้ มันจะอยู่ในเข็มทั้งหมด สามกีบ เอามือจับห่วงนี้ไว้นะแล้วรวบผ่านทั้งหมดหัวเข็มแทง แทงที่เรากดไว้เมื่อกี้ค่ะ แล้วรวบ คู่ที่หนึ่งรวบสอง ต่อมารวบสามหนึ่งสองสาม ตัวนี้ก็เหมือนกัน ตัวนี้ก็จะรวบสาม ตัวนี้ก็จะรวบสามเหมือนกัน เราถักมาจนมาถึงดอกสุดท้ายนะคะ มันจะรวบสามกลีบเหมือนกัน เนี่ยค่ะ ตั้งแต่ดอก ดอกนี้นะ หนึ่ง สอง สาม อันนี้ก็รวบสามค่ะ หนึ่งสอง สาม หนึ่ง สองสามมันจะถักเหมือนกับดอก ตรงนี้ ดอกสุดท้ายก็จะถักเหมือนกับดอกที่สองตรงนี้ค่ะ รวบสามอัน อันนี้กลีบที่หนึ่ง กลีบที่สองค่ะ กีบที่สาม ลงตรงจุดเริ่มต้น ดึงสามนะคะ สอง สาม พอได้ครบสามเสร็จแล้วนะ จับห่วงนี้ไว้ แล้วรวบ พอรวบเสร็จแล้ว เอามือลงไปตรงห่วงที่เราจับไว้ค่ะ เอาห่วงขึ้นมาแล้วรวบ แถวที่สองก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ให้สังเกตด้านบนนะคะ แถวที่สองมันจะมีอยู่สี่อัน หนึ่งสอง สาม สี่ข้างล่างจะมีอยู่ห้า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้าเห็นไหมคะนั่นแสดงว่าแถวเนี้ยมันจะอยู่สับวาง กับ แถวข้างล่าง ขึ้นแถวต่อไปค่ะ แถวที่สาม แถวที่สามเราดึงก่อนนะเราดึงแบบนี้ก่อน แล้วเราค่อยพลิกกลับมา งานจะถักพลิกกลับไปมานะคะ นิ้วกลางจับนิ้วนางดันลงมา สาวค่ะหนึ่ง ต่อไปตัวที่สอง ตัวที่สาม แถวนี้นะคะ มันจะสี่กีบ สี่กีบโดยที่กีบที่หนึ่งเนี่ยเราจบก่อนเลย ฐานตรงนี้จบก่อน เวลาขึ้นแถวที่สามขึ้นแบบนี้ แถวที่สามมันจะเหมือนกับแถวที่หนึ่งตัวนี้ค่ะ ต้องขึ้นมาก่อน อ่ะ แล้วทีนี้เราก็จะรวบสามหนึ่งของขึ้นมา ตรงนี้นะ หนึ่งสองสาม ตัวต่อไปค่ะ ลงตรงนี้ ลงตรงนี้กับลงตรงนี้ค่ะ อันนี้กลีบที่สอง ดึงสาม ต่อไปกลีบที่สามลงตรงนี้หนึ่งตัวที่สองใช้นิ้วนางนะคะช่วย ตัวที่สามสามกลีบอยู่บนเข็มค่ะแล้วเรารวบ ก่อนจะรวบอย่าลืมจับห่วงนี้ไว้ จับห่วงริมนะ แล้วรวบดึงมา พอดึงมาเสร็จแล้ว ห่วงลงไป ถักซิงเกิลถ้าสังเกต ถ้าสังเกตนะคะ มันจะเป็นสามกีบเหมือนกันหนึ่งสองสาม โดยที่เราขึ้นสันตัวนี้ก่อน ต่อไปค่ะดอกที่สองดึงห่วงออกมา ดึงห่วงสูง นิ้วกลางจับนิ้วนางนะคะ นิ้วนางนี้นะ ดึงค่ะหนึ่งนิ้วนาง สองนิ้วนางค่ะ สาม ถ้าใช้นิ้วนางแล้วคุณจะดึงได้ง่ายเก็บที่สองค่ะ ต่อไปกีบที่สาม พอได้ครบกีบที่สามเสร็จแล้วจับห่วง ทางซ้าย แล้วรวบผ่าน เส้นนี้มันจะยืดหดได้นะคะ พอคุณรวบผ่านตรงนี้ปุ่มตรงนี้ต้องตึง ดึงห่วงขึ้นมา แล้วถักซิงเกิลจะเห็นเป็นดอกละตรงนี้เราเห็นดอกเต็มแล้ว นะคะ ดอกเต็มมีทั้งหมดหกกีบหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หกอันต่อไป จะถักเหมือนกันตัวนี้ค่ะ รวบสามกีบ หนึ่งสองสามเหมือนกัน รวบสามกลีบนะคะ เดี๋ยวมาดูตัวสุดท้าย จุดสังเกตของลายนี้นะคะ ลายดอกไม้ฟูหกกลีบหรือลายพิกุลนะคะ ให้ดูตัวนี้ แถวขี้นะคะ แถวเลขขี้จำนวนตัวที่อยู่ตรงขวางต้องเท่ากัน แถวขี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้มีหนึ่งสองสามสี่แสดงว่าต้องมีอีกหนึ่งอันตัวนี้ แถวคู่จะต้องเท่ากัน แถวคู่มีอยู่สี่นะคะ หนึ่งสองสามสี่ เราจบอันสุดท้ายของแถวที่สาม แถวที่สามตอนจบจะมีแค่สองกลีบค่ะ สอง สามนะคะกลีบสุดท้ายลงตรงนี้ ลงริม สุด ดึงสามเหมือนกัน จับห่วงด้านซ้ายไว้แล้วรวบ ซิงเกิลเช็คงานค่ะ ข้างบนจะต้องมีแถวขี้จะต้องเท่ากัน แถวสามจะต้องเท่ากับแถวหนึ่ง หนึ่ง สองสาม สี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้า ต่อไปเป็นแถวที่สี่ เวลาเราจะขึ้นแถวที่สี่ก็จะถักเหมือนแถวที่สอง แถวขี้จะถักเหมือนกัน แถวคู่ก็จะถักเหมือนกันนะคะ ดึงห่วงเสร็จแล้วพลิกกลับ พอพลิกกลับนะคะ ดึง สาม สอง สาม แถวที่สองตอนที่เราถัก เราขึ้นเป็นตัวนี้นะ ขึ้นเป็นตัว ขึ้นสองตัวค่ะ ขึ้นตัวเอ แบบนี้ ดึงห่วงซ้ายไว้แล้วรวบ แล้วเราก็ถักซิงเกิลมันจะขึ้นเหมือนกัน ขึ้นตัวแหลมตัวนี้ค่ะ ัวแหลมตัวนี้ หลังจากนั้นจะรวบสามกลีบก็คือกลีบที่หนึ่งสองสาม ต่อไปก็จะรวบสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็จบด้วยสามกลีบคือหนึ่งสองสามขึ้นตัวที่หนึ่งขึ้นตัวนี้ เวลาขึ้นตัวที่สองมันจะรวบสามกลีบ เราดึงตัวนี้ขึ้นมาก่อน นิ้วนางนะ ดึงหนึ่งค่ะ ดึงสอง ดึงสามกีบที่หนึ่งแล้วนะ อย่าลืมนิ้วนางนะคะ ช่วยดึงลงมาแล้วคุณจะสาวใหม่ได้ง่าย หนึ่งค่ะ สอง สาม ต่อไปกิบที่สาม หนึ่ง สอง นิ้วนาง สาม จับ ห่วง ซ้ายไว้ แล้วดึง แล้วรวบ เราก็จะได้งานออกมาแบบนี้ งานมันก็จะถักต่อกันไปเรื่อยๆตรงนี้จบงานนะคะ จบงานตรงมุม หลักไว้ แล้วเราก็รวบซิงเกิลงานออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ แถวที่เป็นแถวขี้หนึ่ง สาม ห้า จะมีด้านขวางเท่ากัน แถวที่เป็นแถวคู่ แถวสอง แถวสี่ จะมีด้านขวางเท่ากัน ก็คือสี่อัน อันนี้ห้าอัน เพราะลายเป็นลายสับว่าง เราจะเริ่มเห็นลายแล้วนะคะ ถ้าเราดึงลายเท่ากันนะคะ ตัว ตัวกีบตรงนี้ก็จะเท่ากัน ลองเอาไปดัดแปลงดูนะคะ แรงมือพี่เมย์นะคะ ไหมสี่พาย แล้วก็เข็มสองจุดเจ็ดห้ามิล ถ้าวัดความกว้างจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาของพี่ได้สิบเซนผ้าพันคอ ถ้าคุณจะถักนะคะ พี่เมย์แนะนำสิบห้าเซน ถ้าคุณจะถักเป็นผ้าพันคอด้วยไหมสี่พาย แล้วก็เข็มสองจุดเจ็ดห้าแนะนำให้ขึ้นด้านล่างตรงนี้ค่ะ แปดหลัก แล้วคุณก็ถักความยาว ความยาวได้ถึงร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะคะ แล้วแต่ชอบ แล้วก็วิธีทำผู้ ผู้ด้านล่างตรงนี้ค่ะ ให้คุณย้อนกลับไปดูคลิปของพี่เมย์นะคะ CRO 0139ตรง ท้าย ๆ คลิป จะมีสาธิตวิธีการทำผู้ตรงนี้ เดี๋ยวพี่แปะคลิปลิงก์ไว้ตรงด้านล่างของใต้คลิปวิดีโอนี้นะ ลองเอาไปดัดแปลงดูนะคะ ถักเป็นผ้าพันคอสวยมากเลยนะคะ นุ่ม อุ่นสบายๆค่ะ พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ